สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามช่องชาแนลอัพชัยอยู่ทุกท่านเลยนะครับอ่ะก็ฝากไปถึงผู้ติดตามใหม่ด้วยนะครับ ที่เพิ่งจะผ่านเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับ ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ลงคลิปใหม่ ๆ ต่อๆไปด้วยนะครับอ่ะวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับแพลตฟอร์มตัวใหม่นะครับ ที่ชื่อว่า i i s h a r e m อ l หรือว่า i s h a r e m o r e นั่นเองนะครับอ่าก็เป็นแพลตฟอร์มนะครับอ่าทำปันผลรายวันนะครับผมอ่าก่อนอื่นเลยนะครับขั้นตอนลงทะเบียนก็ง่ายๆครับก็เหมือนแพลตฟอร์มเอ่อหลายๆตัวทั่วๆ ไปเลยนะครับอ่าช่องแรกนะครับให้เรากรอกเบอร์มือถือของเรานะครับ ทั้ง 10 หลักเลย ่าเมื่อเรากรอกแล้วนะครับ ให้เราทำการกดส่งรหัสยืนยันนะครับ เพื่อขอรับรหัสยืนยันผ่าน SMS นะครับผมอ่ากดไปเลยอ่าหลังจากนั้นให้เรารอข้อความ SMS เข้านะครับอ่าข้อความมาแล้วเห็นไหมครับอ่ารหัสตรงนี้นะครับ i s h a r e more นะครับรหัสยืนยันนะครับ อ่ะกรอกลงไปเลยะนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากรอกรหัสผ่าน เป็นตัวภาษาอังกฤษผสมตัวเลขนะครับ อ่านะครับทั้งสองช่องนะครับ กรอกให้เหมือนกันเลยนะครับ รหัสผ่านนะครับ อ่ากรอกแล้วก็จำให้ได้เนาะอ่าส่วนช่องด้านล่างนี้นะครับ เป็นรหัสเชิญของผมนั่นเองเนาะอ่า ถ้าใครสนใจก็สามารถสมัครกันได้นะครับ อ่าหลังจากนั้นนะครับ ให้เรากดลงทะเบียนได้เลย อ่า ลงทะเบียนสำเร็จนะครับ อ่า ให้เราทำการบันทึกข้อความไว้นะครับ เออรหัสผ่านไว้ในโคมนะครับ อ่าประกาศนะครับ เมื่อเข้ามาหน้าแรกนะครับ ก็จะเจอประกาศแบบนี้เลยนะครับ ยินดีต้อนรับผู้ใช้ใหม่ที่เข้าร่วม i s h a r e m o r e ผู้ใช้ใหม่ทุกคนจะได้รับบัตรเงินสดมูลค่า5,999 บาท บัตรเงินสดใช้ซื้อของ ก็ได้ค่าเช่าอีก ขอเชิญผู้ใช้ทุกท่านนะครับเข้าร่วมกลุ่มสวัสดิการ i s h a r e m o r e คลิกนะครับของฉันนะครับบริการลูกค้าออนไลน์นะครับ เข้าร่วม i s h a r e m o r e กลุ่มยอดเยี่ยม 2 กลุ่มจะจับรางวัลผู้โชคดีทุกวันและทุกคนมีโอกาสได้รับรางวัลมี 1,000 บาท iWatch iPad และ iPhone 14 นะครับ และกลุ่มจะประกาศกิจกรรมพิเศษของห้างสรรพสินค้าล่วงหน้า นอกจากนี้ยังมีฝ่ายบริการลูกค้า อย่างเป็นทางการให้บริการสำหรับคุณตลอด 24 ชั่วโมง อ่าโอเคนะครับ ให้เรากดฉันเห็น ฉันเห็นนะครับ อ่า กดไปเลย อ่า โอเค เมื่อเราเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับ วิธีการทำงานนะครับ ก็ง่ายๆ ก่อนอื่นเลยนะครับ ให้เราไปที่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับ ของฉันก่อนเลยนะครับ เพื่อเข้าไปตั้งค่าต่างๆ ให้เรียบร้อยนะครับ คลิกเข้าไปครับ อ่า โอเค เมื่อเราเข้ามานะครับ ให้เรามาดูที่ตรงคูปองของฉันก่อนเลยนี่ตรงนี้นะครับ กดเข้าไปดูครับ อ่าเมื่อสมัครมานะครับ เราก็จะได้คูปองเงินสดเลยฟรีๆนะครับ5,999.50นะครับอ่าสถานะขึ้นไม่ได้ใช้นะครับเนาะอ่าโอเคเนาะ กดกลับไปครับอ่าไปดูด้านล่างนะครับ ให้อ่าทำการตรงนี้เลย ผูกบัญชี ผูกบัญชีก่อนเลยนะครับ อันดับแรกนะครับ กดเข้าไปปุ๊บอ่าให้เรากดบวกได้เลย บวกตรงนี้นะครับ อ่าแล้วก็ใส่บัญชีธนาคารของเราลงไปนะครับอ่าชื่อเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะครับ ชื่อนามสกุลนะครับ ให้ตรงกับเอ่อสมุดบัญชีธนาคารนะครับอ่าช่องที่2นะครับเลือกธนาคารนะครับ ช่องที่3นะครับ ใส่หมายเลขบัตรธนาคาร หรือว่าหมายเลขบัญชีนั่นเองนะครับ แล้วก็ช่องสุดท้ายนะครับ ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่เราได้ลงทะเบียนไว้กับแพลตฟอร์ม นั่นเองนะครับ โอเคเนาะ อ่ะต่อมา นะครับ วิธีการทำงานให้เรากดเข้าไปที่ ผลิตภัณฑ์ ตรงนี้ นะครับ กดเข้าไปเลย อ่า ให้เราเลื่อนนะครับ หาราคานะครับ ที่เรามีคูปองเงินสดอยู่นะครับ อ่ะ ดูราคาตรงนี้เนาะ อ่า ให้เราเลื่อนดูนะครับ ราคาไหนที่เราพอจะซื้อและทำกำไรได้ อ่า โอเค ก็มาเจอตัวนี้นะครับ เป็นโทรศัพท์ตัวเนี้ย นะครับราคา 5,999 บาท หรือว่าเป็นช่วงโปรนั่นเอง เนาะสำหรับสมาชิกใหม่เท่านั้นนะครับ อ่า ต่อมานะครับ ให้เราคลิกลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะครับ กดลงไป อ่า โอเค เมื่อเราเข้ามาหน้านี้นะครับ ให้เราเลื่อนนะครับ ลงไปด้านล่างนะครับ เดี๋ยวนะ อ่ะโอเคให้เรากดพอเลื่อนมาหมดแล้วนะครับ ไม่มีอะไรเนาะ ก็ให้เรากดลงทะเบียนเลย ตรงนี้ นี่นะครับ กดลงทะเบียนได้เลยนะครับ เราจะได้กำไรโดยประมาณนะครับ ก็คือ92บาทเนาะระยะเวลา 7 วันนะครับ อ่า กดลงทะเบียนเลยนะครับ อ่ากดซื้อ อ่า เมื่อกดซื้อแล้วนะครับ ระบบก็จะเด้งเข้ามาที่หน้านี้เนาะอ่า ให้เราเลื่อนมาดูข้างล่างนะครับ ตรงนี้นี่ ตรงนี้นะครับ วิธีการชำระเงิน นะครับให้เรากดเลือกตรงนี้นะครับกรุณาเลือกคูปองนะครับ อ่ากรุณาเลือกคูปองนะกดเข้าไปครับ อ่า ให้เรากดใช้คูปองได้เลย ตรงนี้นะครับอ่ากดใช้ไปปุ๊บ อ่า โอเค เมื่อเรากดใช้คูปองนะครับ เราก็มากดยืนยันการสั่งซื้อได้เลยนะครับ ตรงนี้นะครับ ยืนยัน อ่า เป็นการซื้อเรียบร้อยนะครับ อ่าก็เข้าไปตรวจสอบการสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่า นี่นะครับก็ ระยะเวลานะครับเจ็ดวันเนาะอ่า ก็ผลกำไรรวมนะครับ ก็ประมาณเก้าองบาทนะครับ ประมาณนี้เนาะอ่า ต่อมานะครับ มาตรงจานเสียงครับ นี่ตรงนี้เลยนะครับ คลิกเข้าไป อ่าเมื่อเราสมัครเข้ามาใหม่นะครับ เราจะได้สุ่มวงล้อนะครับ ซึ่งในวงล้อมีอะไรบ้างนะครับ ก็มี iPod นะครับเอ้ AirPod ขออภัยด้วยนะครับ แล้วก็มีเงินรางวัลเงินสด 10,000 บาทนะครับ50 บาทอ่าสะสมดาวครบ100ลด20%นะครับแล้วก็อ่อันนี้ 1 0 0 0 0แบาทนะครับเงินสดเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นบัตรเงินสด อ่าตรงนี้ก็เป็น iPhone 14 Pro นะครับอ่า ส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับ ก็ขอบคุณที่เขาร่วมเนาะอ่า ให้เราทำการกดสุ่มที่ตรงกลางได้เลยนะครับโกอ่า ระบบเขาก็จะรันรันดอมให้เรานะครับ อ่า ก็ไม่ได้นะครับ อ่า กดอีกครั้งได้ไหมอ่า กดได้สองครั้งเลยนะครับ เมื่อสมัครเข้ามาใหม่เนาะอ่า โอเคนะครับ ก็ยังไม่ได้อยู่ดี โอเค มาดูด้านล่าง นะครับก็ภารกิจแรกนะครับ ก็ให้เราผูกบัญชีนะครับ เมื่อผูกบัญชีเสร็จแล้วให้เรามากดยืนยันตรงนี้นะครับ เสร็จสมบูรณ์ เนาะแล้วก็สำหรับ สายลงทุนนะครับ ก็เติมเงินรายวันมากกว่า 3,500นะครับก็สามารถกดยืนยันได้เนาะแล้วก็ซื้อสินค้านะครับ ก็ได้กดซื้อไปแล้วนะครับอ่าแล้วก็ด้านล่างตัวนี้เป็นการเชิญเพื่อนนะครับ อ่าตรงนี้เพื่อนช่วยนะครับ แล้วก็ด้านล่างสุดนะครับ จะเป็นการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์นะครับนี่นะครับจะเป็นการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ตรงนี้เลยนะครับอ่าโอเค เลื่อนขึ้นไปนะครับ อ่านสักนิดนึงนะครับกฎการจับฉลากนะครับ การลงทะเบียนครั้งแรกตราบใดที่เป็นผู้ใช้ใหม่ที่ลงทะเบียนเป็นครั้งแรกคุณจะได้รับหนึ่งหมายเลข เครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับผูกบัตรธนาคาร เป็นครั้งแรก หลังจากผูกบัตรธนาคารสำเร็จในครั้งแรกจำนวนการหมุนจะเพิ่มขึ้น 1 ครั้ง อ่า นะครับ เติมเงินรายวัน รีเซ็ตรายวันมากกว่า 3,400 บาทคุณสามารถเพิ่มจำนวนการหมุนได้1 ครั้ง งานนี้จะรีเซ็ตหลังเวลา5ทุ่ม59นะครับบวก 7 ทุกวันนะครับ การซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆรายวันผู้ใช้สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ ทุกวันเพื่อเพิ่มจำนวน สแครปนะครับ1ชิ้นและงานนี้จะถูกรีเซ็ตหลังเวลา5ทุ่ม59 เช่นกัน หมายเหตุนะครับ การซื้อหลายครั้งในวันเดียวกันจะทำให้จำนวนสแครปเพิ่มขึ้นเพียง1 1เท่านั้นนะครับอ่าต่อมานะครับเชิญเพื่อนทุกครั้งที่คุณเชิญผู้ใช้ใหม่ 3 คนให้ลงทะเบียน คุณต้องใช้ลิงก์คำเชิญ หรือรหัสคำเชิญ เพื่อลงทะเบียนจึงจะนับคุณสามารถเพิ่มจำนวนการหมุนได้ 1 ครั้ง อ่ะก็ทุกๆการเชิญเพื่อนนะครับ ครบมคนนะครับเราจะได้หมุนวงล้อหนึ่งครั้งเนาะอ่ะต่อมาการสนับสนุนเพื่อนเพื่อเพื่อนที่ผู้ใช้เชิญ สามารถเพิ่มจำนวนการหมุนได้หนึ่งครั้ง หากพวกเขาซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ ในวันเดียวกันงานนี้จะรีเซ็ตทุกวันหลัง5ทุ่ม้าเช่นกันเนาะหมายเหตุนะครับเพื่อนผู้ใช้ที่เชิญซื้อในวันเดียวกันหลายครั้งนะครับ หรือเพื่อนหลายคน ซื้อเพียงเพิ่มจำนวนแผ่นเสียงเท่านั้นนะครับได้แค่หนึ่งแผ่นเสียงเนาะอ่ารางวัลอธิบายนะครับ รางวัลเงินสดนะครับ รางวัลเงินสดตั้งแต่ห้าสิบาทถึงหนึ่งล้านบาทนะครับใช่ปะร้อยพันหมื่นแสนอ๋อหนึ่งแสนบาทนะครับ หากจับรางวัลเงินสด รางวัลจะคืนเข้าบัญชีเงินปันผลโดยตรงนะครับ อัตราการชนะ23.15%นะครับ คูปองส่วนลด คูปองส่วนลดนะครับใช้เพื่อรับส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าใดๆ เช่น คูปองส่วนลด 20 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 100 บาทเมื่อซื้อสินค้า มูลค่า 10,000 บาทเลือกคูปองส่วนลดนี้จากนั้น ส่วนลดทุก ๆ 20 บาท จ่ายจริงเพียง 8,000 บาทนะครับอัตราชนะ 10.39%ต่อมาครับวอชเชอร์วอชเชอร์คือคูปองที่ใช้หักเงินสดเมื่อซื้อสินค้า เช่น วอเชอร์มูลค่า 3,000 บาทนะครับเมื่อซื้อสินค้ามูลค่า 10,000 บาท หากเลือกวอเชอร์นี้ต้องจ่ายเพียง7,000 บาทเท่านั้นนะครับอัตราชนะก็คือ 6.44%รางวัลทายอะไรเนะี่ยรางวัลทางกายภาพนะครับ รางวัลทางกายภาพรวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ จากไอแชร o ม e และจะมีการเปลี่ยนบ่อยๆ รวมถึง iPhone 14 Pro Samsung Galaxy Z นะครับ เป็นต้นหลังจากได้รับรางวัลทางกายภาพแล้ว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่และกรอกที่อยู่ในการจัดส่ง เราจะดำเนินการจัดส่งภายใน 3 วันทำการ อัตราชนะ 0.02%อขอบคุณที่เข้าร่วมน่าเสียดายที่ไม่มีการมอบรางวัล อัตราชนะ 60%นะครับ โอเคเนาะก็ เราสามารถมาดูคำสั่งซื้อของเราได้ตรง ของฉันนะครับ อ่า ไปดูที่รายละเอียดทุนนะครับ อ่า อันนี้ก็ยังไม่ได้ลงทุนนะครับ ต่อมานะครับอ่าอะไรอ่ะคำสั่งซื้อ อ่าคำสั่ง อ่า เราก็จะมีคำสั่งซื้อตรงนี้นะครับระยะเวลา 7 วันเนาะทำกำไรให้เราได้ 92 บาทนะครับผม โอเค ต่อมานะครับ สายฟรีทำได้ไหม อาสายฟรีทำได้นะครับ อ่า ผมได้สอบถามทางแพลตฟอร์มมาแล้วนะครับผม อ่า โอเคนะครับ ผมก็ได้สอบถามทางแอดมินนะครับอ่าสวัสดีครับ ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับงาน สายฟรีถอนได้หรือไม่ และมีช่องทางใดบ้างที่สามารถมีรายได้นะครับ อ่า ทางแอดมินก็ได้ตอบกลับมานะครับ ตรงนี้นะครับ นี่นะครับหลังจากลงทะเบียนสำเร็จนะครับให้คลิกของฉันจากนั้นคลิกเชิญเพื่อน นี่คือลิงก์คำเชิญและรหัส QR คำเชิญของคุณ คัดลอกลิงก์อ้างอิงหรือรหัส QR หรือรหัสคำเชิญและแชร์ให้กับเพื่อนของคุณ บนโซเชียลที่คุณเลือก เพียงแค่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน iShare More ผ่าน รหัสเชิญของคุณ ก็จะเป็นผู้ใช้ที่ได้รับเชิญโดยตรงจากคุณสำหรับอ่า ตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับ นี่นะครับ ด้านล่างนี้เลยนะครับ นี่นี่นะครับสำหรับผู้ใช้ที่ได้รับเชิญโดยตรงทุกๆ6คน สามารถเพิ่มเงินรายได้ให้คุณ 100บาท อ่า ตรงนี้นะครับ เมื่อเชิญผู้ใช้ใหม่ทุกๆ6คนนะครับ ทาง แพลตฟอร์มจะจ่ายเงินเดือนให้เรานะครับ 100 บาท ในการเชิญเพื่อน โดยตรงนะ โดยตรงนะครับทุกๆ 6 คนนะครับ ทางแพลตฟอร์มจะจ่ายให้เรา 100 บาท อ่า เข้าไปที่บัญชีหลักของเราเลยนะครับผม อ่าต่อมานะครับ คุณยังสามารถคลิก คนที่ฉันแนะนำได้ตลอดเวลาเพื่อตรวจสอบจำนวนผู้ใช้ที่คุณเชิญ อ่า วางใจได้เลยค่ะ ถ้ามียอดเกิน 500 บาท คุณสามารถถอนเงินสดได้ตลอดเวลา คุณสามารถถอนได้ตลอดเวลาหลังจากที่ยอดเงินในบัญชีของคุณเกิน 500 บาทอ่านะครับอ่าต่อมานะครับด้านล่าง ผมก็ถามอีกว่าช่องทางรายได้มีกี่ช่องทางครับอ่าทางแอดมินก็ได้ตอบกลับมาประมาณนี้นี่นะครับค่าคอมมิชชั่นพื้นฐานหากผู้ใช้ที่คุณเชิญลงทะเบียนกับ i อแชร์มและ ซื้อสินค้าใด ๆ ใน i s h a r e m o r e คุณจะได้รับ 10%ของยอดซื้อเป็นค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมนะครับค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติม ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ บน i s h a r e m o r e จะได้รับรายได้ค่าเช่าประมาณ 20-20,000 บาททุกวัน และคุณยังสามารถได้รับ 5-10%ของรายได้จากการเช่านี้ทุกวันจนกว่าสัญญา เช่าสินค้าจะหมดอายุ หลังจากผู้ใช้ซื้อสินค้าบนไอแชมอและได้ค่าเช่า 100 บาทต่อวัน คุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเพิ่ม 5-10 บาทจนกว่าสินค้าจะหมดอายุสัญญานั่นเองนะครับอ่าก็ด้านล่างนี้นะครับก็เป็นเอ่อไอดีแรกเนาะที่ผมเอ่อสมัครแล้วก็แชร์ลิงก์เฟซ ลงเฟซนะครับเชิญเพื่อนลงทะเบียน 6 คนเนาะผมก็จะได้รับเงินค่าจ้างนะครับ 100 บาทเพิ่มเข้ามาในบัญชีหลักแล้วเนาะอ่ะก็ แพลตฟอร์มนี้นะครับไอแชร์มอนะครับสายฟรีทำได้นะครับ แนะนำเพื่อนทุกๆ คนได้ 100 บาท ครบ 500 บาทเมื่อไหร่ถอนได้ทันทีเลยนะครับอ่าทำฟรีได้ไม่ต้องลงทุนนะครับ อ่าตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องลงทุนเลย เป็นแพลตฟอร์มที่ดีมากๆนะครับ ส่วนสายลงทุนนะครับ ผมก็เอ่อยังไม่แนะนำดีกว่าเนาะว่าให้ลงทุนเนาะให้ดูกันไปยาว ๆ ก่อนนะครับอ่างานไหนที่ทำฟรี ได้นะครับ ผมก็เอามาแบ่งปันนะครับทำฟรี ได้ถอนได้ ก็เอามาแบ่งปันกันนะครับอ่าโอเคเนาะก็กลับไปที่หน้าแพลตอ่าโอเคนะครับก็กลับมาที่หน้าแพลตฟอร์มแล้วนะครับ อ่าก็อย่าลืมเลยนะครับ หลักๆนะครับ ของฉันนะครับเข้ามานะครับ แล้วก็ผูกบัญชี ธนาคารให้เรียบร้อยนะครับอ่ารหัสผ่านนะครับ รหัสผ่านแก้ไขรหัสผ่านชำระเงินไม่ต้องแก้ก็ได้นะครับอ่าเป็นรหัสผ่านเข้าสู่ระบบนะครับ เมื่อเรากดถอนเนี่ยทางแพลตฟอร์มจะให้เราใส่รหัสผ่านการชำระเงินก็คือ รหัสที่เราสมัครไว้ตอนแรกนั่นแหละครับโอเคเนาะเข้าใจตรงกันนะครับอ่าต่อมานะครับเอ่อตรงนี้บริการออนไลน์ ตรงนี้นะครับ ให้เราคลิกเข้าไปเลยอ่าเมื่อเราคลิกเข้ามานะครับ ก็จะมีช่องทางติดต่อแอดมินช่องทางบริการลูกค้าต่างๆนะครับอ่าช่องทางแรกเลยนะครับ ก็คือกลุ่มเนาะไอแชร์มอนะครับกลุ่มยอดเยี่ยม2นะครับก็กดเชื่อมต่อนะครับ ระบบจะพาเข้าไปในไลน์เนาะ แต่พอดีผมไม่สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับเพราะว่าลายเนี้ยผมโดนระงับการเข้ากลุ่ม Open Chat นะครับผมก็เลยไม่สามารถเชื่อมต่อได้เนาะอ่าต่อมานะครับติดต่อไลน์อิสลานะครับก็เชื่อมต่อไปเนาะอ่าอันนี้เป็นไลน์ทางการของบริษัทเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเทเลแกรมนะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้ทุกช่องทางเลยนะครับ กันพลาดเนาะอ่าใครที่ยังไม่รู้ก็เข้ามา ติดต่อนะครับแอดมินหรือว่าศึกษาสอบถามก่อนได้เลยนะครับผมอ่าโอเคเนาะอ่าต่อมานะครับ ด้านล่างนะครับก็จะเป็นการแนะนำกวดวิชาต่างๆนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะมีวิธีการบอกเนาะวิธีฝากเงิน ถอนรายได้ของฉันยังไง บัญชีเงินฝากและบัญชีปันผลนะครับ จะถอนเงินสดจากบัญชีปันผลอย่างไรนะครับ ค่าเสื่อมคืออะไรวิธีการชำระเงิน ยอดเงินในบัญชีปันผล ค่าเสื่อมจะถูกหักเมื่อซื้อสินค้านะครับอ่าก็จะเป็นเนี่ยรายละเอียดต่างๆเนาะอ่ะย้อนกลับไปดูที่หน้าแรกนิดนึงครับอ่ะเลื่อนลงมาให้สุดเลยนะครับอ่ะตรงนี้นะครับข้อมูลบริษัทเนาะผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ่อจริงจริงจริงแท้แน่นอนแค่ไหนเนาะอ่าก็เป็นแพลตฟอร์ม iShare Mall นะครับเป็นเจ้าของและดำเนินการโดย MTT Group นะครับ ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในฮ่องกงด้วยรหัสหุ้น 2350 ดำเนินธุรกิจในฮ่องกงจีนแผ่นดินใหญ่และมาเก๊า นะครับ เริ่มแรกเราดำเนินการเฉพาะในภูมิภาค CIS แต่ณเดือนมีนา 2566 ตามเป้าหมายการขยายบริษัทของเราขณะนี้ เราเป็นแพลตฟอร์มการขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ลงทะเบียนในประเทศไทย ทำให้เราสามารถขยายไปทั่วโลกตามเป้าหมายในเดือนกรกฎาคมปี 2567 กลายเป็นหนึ่งในผู้แบ่งปัน อันดับต้นๆแพลตฟอร์มเศรษฐี ไม่ใช่สิ เศรษฐกิจในเอเชียกลุ่มประเทศ CIS ตะวันออกกลางและยุโรปภายใน 2 เดือน อ่ะนะครับ ก็สามารถมาอ่านกันได้เนาะด้านล่างนะครับ หรือจะคลิกที่ตรงนี้นะครับ เพื่อไปอ่านข้อมูลที่เพิ่มขึ้น นะครับหรือว่าดูใบรับรองนะครับใบใหญ่เลยตรงนี้เนาะอ่าก็โอเคนะครับ ประมาณนี้เนาะก็คือสายฟรีทำได้นะครับ แนะนำเพื่อนทุกๆ 6 คนนะครับ ทางบริษัทจะจ่ายให้เรา 100 บาทนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการหาเงินนะครับอ่าก็สามารถคลิกเข้าไปดูกันได้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นพันธมิตรนะครับอ่าอันนี้ก็เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม นะครับไปดูพันธมิตรสักนิดนึง นะครับตัวสัญญาการสร้างโทรศัพท์มือถือ นะครับก็ยังไม่มีอะไรเนาะ เหมือนยังไม่สมบูรณ์อ่ะ สัญญายังไม่มีนะครับ ในนี้เนาะ อ่ะก็ยังไม่มีอะไรเนาะ ก็เดี๋ยวรอทางแพลตฟอร์มอัปเดตก่อนนะครับ อ่ะ โอเคนะครับ ก็ถ้าใครสนใจนะครับ สามารถคลิกลิงก์สมัครใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้นะครับอ่าแล้วก็ส่วนกลุ่มนะครับ ก็สามารถกดเข้าไปที่บริการออนไลน์นะครับอ่าตามนี้เลยเนาะก็ไปเชื่อมต่อกันได้เลยโดยตรงเนาะอ่าโอเค ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง ลงคลิปใหม่ ๆต่อ ๆ ไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฝากเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ